พี่น้องครับ หมูหลุมถือเป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรยุคนี้ และหมูหลุมยังเป็นทางเลือกที่ดีของผู้บริโภคที่จะได้บริโภคเนื้อหมูสะอาด ปลอดภัยจากสารเร่งเนื้อแดงร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สำคัญระบบนี้ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เพราะการเลี้ยงหมูหลุมเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติ เน้นการใช้วัสดุจากท้องถิ่นตามธรรมชาติที่หาง่าย และนอกจากจะเลี้ยงเพื่อขายเนื้อแล้ว ยังสามารถผลิตปุ๋ยจากมูลหมู ขายได้อีกด้วยล่ะครับ ทำให้พี่น้องเกษตรกรหันมาสนใจเลี้ยงกันมาก ในประเทศไทยมีเกษตรกรเลี้ยงหมูหลุมประมาณพันกว่ารายนะครับ แล้วก็มีจำนวนหมูหลุมเนี่ยประมาณ 1 5 0 0 0ตัวครับ ข้อขุนเนี่ยประมาณสัก40,000 ตัว ทั้งกรมปศุสัตว์หรือนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมให้นำความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงหมูหลุมไปให้อบรมให้เกษตรกรผู้สนใจ ทางกรมปศุสัตว์และโดย กองผลิตภัณฑ์บริษัทนะครับ ได้มีการอบรมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลุมในการเพิ่มมูลค่าโดยนำสุกรสร้างสุกรนะครับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่นลูกชิ้นหมูยอไส้กรอกแหนมแล้วก็ผลิตภัณฑ์เป็น สเต็กต่างๆนะครับเช่นสันนอกสันคอที่เป็นสเต็กกองผลิตภัณฑ์บริษัทนะครับ ได้ไปอบรมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลุมนะครับเช่นกลุ่มหมูหลุมดอลแร่ที่ราชบุรีนะครับของคุณสุพจน์เนี่ยเราก็ไป อบรมให้หรือกลุ่มเกษตรกรหมูหลุมที่ชุมพร เราก็ไปอบรมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ ถ้ากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลุมนะครับสนใจเพื่อการแปรรูปเพิ่มเพิ่มมูลค่านะครับให้ติดต่อทางกรมปศุสัตว์มาเลยครับ เราก็จะมีกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เนี่ยไปส่งเสริมให้ในการแปรรูปนะครับ หรือจะมาดูที่เราก็ได้ เพราะเราจะมีเป็นโรงงานขนาดย่อมเพื่อให้เกษตรกรผู้สนใจเนี่ย ไปลงทุนได้กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์นะครับจะมีหน่วยงานที่เป็นศูนย์30นะครับก็คือศูนย์ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ศูนย์ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคามแล้วก็ศูนย์ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ปทุมธานีครับสามศูนย์นี้ก็สามารถจะอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปหมูหลุมได้ทั้งหมดครับ ในส่วนของการแปรรูปนั้นทางกรมปศุสัตว์ ก็ได้มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้สำหรับผู้ที่สนใจ ซึ่งพี่สุพจน์เองก็ได้มาเรียนรู้จากที่นี่เช่นกัน สำหรับเนื้อหมูหลุมนั้นก็สามารถแปรรูปได้หลากหลาย จะเป็นอะไรกันบ้างนั้น ไปฟังกันเลยครับ วันนี้มีการแปรรูปหมูหลุมนะครับ 1. กุนเชียง 2. หมูหยอง 3. หมูแดดเดียว เชิญไปชมกันเลยครับ เรามาเริ่มจากเมนูหมูแดดเดียวกันนะครับ ส่วนผสมก็จะมีเนื้อหมู น้ำตาลทราย น้ำปลา ซอสปรุงรสเม็ดผักชี พริกไทย เกลือ วิธีการทำก็คือ เนื้อหมูที่เตรียมไว้หั่นเป็นเส้น และนำไปคลุกกับส่วนผสมที่เตรียมในขั้นตอนแรกพักทิ้งไว้ประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อให้รสเครื่องปรุงซึมเข้าเนื้อ และนำไปทอดใช้ไฟปานกลางจนสุกเหลือง เท่านี้ก็ได้หมูแดดเดียวแล้วครับ เมนูต่อไปก็คือหมูหยอง ส่วนผสมก็จะมีเนื้อหมูซีอิ๊วขาว น้ำตาลทราย วิธีการทำก็คือนำหมูไปต้มให้เปื่อยจากนั้นนำมาฉีกเป็นเส้นเล็กๆ เติมน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวต้มต่อไปจนเหลือน้ำเล็กน้อย นำมาผัดให้แห้งในกระทะ ใช้ไฟอ่อนๆขณะผัดให้ฉีกหมูเป็นเส้นเล็กๆ ผัดจนกว่าจะแห้ง และต้องผัดไปในทางเดียวกันก็จะได้หมูหยองแล้วล่ะครับ และอีกหนึ่งเมนูก็คือ กุนเชียง ส่วนผสมก็จะมีเนื้อหมูบดปนมัน เกลือไนไตร์น้ำตาลทราย น้ำสะอาด วิธีทำก็คือนำเนื้อหมูบด หมักด้วยเกลือในไตรคลุกเนื้อหมูบดกับเครื่องปรุง น้ำตาล และเติมน้ำคลุกให้ทั่วจนเหนียว จากนั้นบรรจุในไส้หมูแห้งหรือสด มัดเป็นท่อนๆยาว 6 นิ้ว และนำไปแขวนเข้าเตาอบในอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสจนแห้ง เท่านี้ก็ได้กุนเชียงหมูหลุมแล้วล่ะครับ เห็นไหมล่ะครับ ว่าไม่ยากเลยพี่น้องเกษตรกรก็ทำได้ พี่สุพจน์เองก็ยังนำองค์ความรู้ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของฟาร์ม จนขายดีเทน้ำเทท่ากันไปเลยล่ะครับ ซึ่งนอกจากภาครัฐจะสนับสนุนด้านองค์ความรู้ในการแปรรูปแล้ว ยังมีข้อมูลการตลาดมาบอกกันอีกด้วยนะครับหมูหลุมนะครับ แปรรูปเหมือนหมูปกติทุกอย่างนะครับ จะมีคุณลักษณะพิเศษนะครับ เช่นอาจจะมีเนื้อนุ่มกว่า หรือปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ ก็นำมาแปรรูปเป็นลูกชิ้น หมูแดดเดียว หมูทุบหมูหยองหรือแหนมหมูนะครับ ตลาดผู้บริโภคก็คือตลาดผู้รักสุขภาพ การตลาดของหมูหลุมนะครับ ก็จะมีตลาดชุมชน ตลาดเกษตรกร ตลาดสีเขียว แล้วก็ตลาดประชารัฐ แล้วแม้กระทั่งที่กรมบริษัทเราก็นำผลิตภัณฑ์หมูหลุมเนี่ยมาจำหน่ายที่ร้านฟาร์มเอาเลทครับผม เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มช่องทางในการตลาดให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลุมครับผม พี่น้องครับ การเลี้ยงหมูหลุมก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรในการเลี้ยงหมูที่มีมาตรฐานที่กรมปศุสัตว์ให้การรับรองและสนับสนุน ซึ่งเกษตรกรก็สามารถใช้การรับรองมาตรฐานนี้ ในการผลิตหมูหลุมได้ แต่การเลี้ยงหมูหลุมให้ประสบผลสำเร็จนั้น จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกหลักวิธีการ ก็จะส่งผลดีทั้งสุขอนามัยของผู้เลี้ยงและตัวหมู และยังส่งผลดีไปถึงผู้บริโภคทำให้ได้บริโภคเนื้อหมูอย่างปลอดภัย ไร้สารเคมีอีกด้วยครับ มาเลี้ยงหมูหลุมกันเถอะครับพี่น้องอูดอูด